เราจะมีการสาธิตไม่ให้สาธิตหลอกที่ก็ฉีดจริงๆนี่แหละการเติมหน้าผากอ่ามีใครเคยอยากเติมหน้าผากนะคือมองหน้าตัวเองเรารู้สึกว่าแบบอุ้ยหน้าผากมันหวมหวาโง่เฮงจะดีหรือเปล่า ไม่รับซับเลยเลยอันนี้เป็นหลักของการของโง่เฮงที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะ ต้องมีหน้าผากที่โหนกนุ่นไม่เป็นรอยหวามรอยแหว่งจะทำให้เป็นโง่เฮงที่ดี แล้วก็รับซับสามีอุปถัมภ์ด้วยนะจ๊ะนะมา วันนี้เราจะมาเติมหน้าผากให้ดูกันหมอเ่งที่นี่วันนี้นะคะ ก็คือเอาง่ายๆนะคะ อันนี้เป็นคุณหมอจอยนะคะเป็นหมอสาวสวยที่สวยที่สุดในแอนเจลีคลินิกลองสมอนิดนึงนะอ่ะมาดูหน้าผากหมอจอยจริงหมอจอยเนี่ยสวยอยู่แล้วเนาะหน้าตาได้รูปเชียร์ละแต่ว่ามีจุดหนึ่งก็คือหน้าผากสังเกตหน้าผากตรงนี้นี่เห็นไหมจะเป็นแบบหว่ำลงไปนิดนึงอะค่ะ ซึ่งหมอว่าถ้าหน้าผากของคุณหมอจอยเนี่ย หนกนูนขึ้นมานิดนึงนะคะ ก็จะทำให้ดูเด็กลง ดูหน้าได้โรคขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็ทำให้ห่วงห่วงจุ้ยและจะทำให้หงอแหงดีขึ้นนะคะมาอันดับแรกเลยเราก็จะทำการมาตำแหน่งกันก่อนนะคะ แต่ละคนเนี่ยจะฉีดในตำแหน่งที่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะ ขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับว่า ใครขาดตรงไหนต้องจะต้องเติมตรงไหนถึงจะสวยอะไรประมาณนั้นนะคะมาดูตัวฟิลเลอร์ที่วันนี้หมอจะใช้กันก่อนเลยนะจ๊ะก็คือตัวนี้เลยตัวเดิมนะเป็นยี่ห้อจุยเดิมนะคะเป็นฟิลเลอร์ที่สำหรับตัวหมอเองหมอว่าเป็นธรรมชาติที่สุดระยะยาวไม่เป็นก้อน แล้วก็เนียนกับผิวได้ดีนะคะหมอก็เลยเลือกใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียว ไม่หมอถึงเลือกใช้ตัวโมเบลล่าอ่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะ ออกมาประมาณสัก2ปีได้เนาะ สองสามีไม่เกินนี้นะคะ ตัวนี้เนี่ย ข้อดีของฟิลเลอร์โวเบลล่านะคะก็คือว่ามันจะไม่ค่อยฟูค่อยแบบขยายตัวมากขึ้นเท่าไหร่นะสำหรับฉิดใต้ตาริมฝีปาก หรือว่าตรงหน้าผาก ก็จะเข้าที่ได้สวยไม่เป็นก้อนไม่เป็นคลื่นนะคะ วิธีดูฟิลเลอร์ของแผ่นนะคะ อันดับแรกเลยนะ ให้ดูที่ออยก่อนนะจ๊ะอ่ะก็อยู่ข้างหลังนะคะ เขียนว่ายาควบคุมพิเศษ นะเป็นภาษาไทยนะจ๊ะอันดับที่ 2 นะคะ เวลาเปิดมาอ๋อตรงนี้ อ่าก็คือดูที่ข้างกล่องนะ จะมีล็อตนัมเบอร์วันหมดอายุ แล้วก็เลขเรฟเฟรนย์นัมเบอร์สามสี่แถวตรงนี้นะคะ จะต้องตรงกับเลขที่อยู่ข้างในของฟิลเลอร์นะจ๊ะ โอเคไหมเห็นไหมเห็นไหม เลขตรงกันนะจ๊ะ ใครกลัวการเติมฟิลเลอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าหมอจยสดไม่โนนมไม่มีน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งไม่มียาชา โอ้ยแฟนเขาว่าพี่เจี๊บมือเบาอยู่แล้วจอยมั่นใจนี่ว่าฉีดสวยไหมไม่เจ็บเลยแล้ว หน้าผากจากแบนๆเมื่อกี้ก็หนกหน้าเฉียดอันนี้ใช้ประมาณ2ซีซีนะคะน้าเฉียดแต่หมอเชื่อใจว่าเดี๋ยวพอมันเชื่อว่าพอมันฟูเต็มๆแล้วอ่ะมันจะเนียนแล้วก็สวยกว่านี้อีก มันจะดูแบบได้รูปใช่ แล้วสุดท้ายเดี๋ยวน้องจอยจะบอกว่าไม่พอค่ะพี่เจ๊ขอเพิ่มสวยเอาแค่นี้ก่อนเอพี่ว่าพี่ว่าตรงนี้ก่อน